ส我们的飞机将在六个小时之后起飞，所以我们能把行李先寄放在酒店两个小时吗？แปลว่าเครื่องบินของเราจะออกในอีกหกชั่วโมงเราฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมจักสองชั่วโมงได้ไหมครับ？คำว่า我们，แปลว่าพวกเรา，คำว่า的，แปลว่าของ，คำว่า斐济，แปลว่าเครื่องบิน。 คำว่าจงแปลว่าจากคำว่าจ่แปลว่าที่ เลขหกออกเสียงเป็นภาษาจีนว่าหลิวคำว่าเกี่ยวชแปลว่าชั่วโมงสำนวน在六个小时แปลรวมกันได้ความว่า ในหกชั่วโมงคำว่า之后แปลว่าหลังจากนี้ คำว่า起飞แปลว่าขึ้นบิน สำหรับประโยค所以我们能把行李先寄放在酒店两个小时吗แปลว่า ดังนั้นเราฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมสักสองชั่วโมงได้ไหมครับคำว่า所以แปลว่าดังนั้นคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า能แปลว่าสามารถคำว่า把แปลว่าเอาคำว่า行李แปลว่าสัมภาระ คำว่าเชียนแปลว่าก่อน คำว่าจีฝังแปลว่าฝากวางหรือส่ง คำว่าใสแปลว่าที่ คำว่าเจียวเตียนแปลว่าโรงแรม คำว่าเหลีงเกอแปลว่าสองหน่วย คำว่าเฉาชิแปลว่าชั่วโมง คำว่ามัแปลว่าไหม สำหรับประโยค没问题的女士 你们两个小时之后回来取行李对吗แปลว่า ไม่มีปัญหา อีกสองชั่วโมงจะมารับใช่ไหมคำว่าไ没แปลว่าไม่มีคำว่า问题แปลว่าปัญหาคำว่า的แปลว่าของคำว่า女士แปลว่าคุณผู้หญิงคำว่า你们แปลว่าพวกคุณหรือพวกท่านคำว่า 两แปลว่าสองคำว่า个แปลว่าหน่วยคำว่า小时แปลว่าชั่วโมงคำว่า之后แปลว่าหลังจากนี้คำว่า回来แปลว่ากลับมาคำว่า取แปลว่ารับคำว่า行李แปลว่าสัมภาระคำว่า对แปลว่าถูกต้องคำว่ามา แปลว่าไหมสำหรับประโยค是的谢谢您แปลว่า ถูกต้องหรือใช่ ขอบคุณ